ดีค่ะ กลับมาเจอยามิระอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เราจะเอามาใช้ในธุรกิจสปาเรานะคะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานทำงานหนักทำนาทำไร่เนี่ยนะคะกลุ่มนี้เป็นประชาชนส่วนใหญ่เลย เป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ ทีนี้เราเรามาลองดูว่าคนกลุ่มนี้นะคะใช้บริการอะไรบ้าง ก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้จักแพทย์แผนไทยกันมาก เขาจะซื้อยาแก้ปวดถ่ายกล้ามเนื้อกินเพื่อดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อน แต่ปัจจุบันแพทย์แผนไทยถูกพัฒนา มีชื่อเสียงมากขึ้น คนกลุ่มนี้นะคะก็จะมาใช้บริการด้านแพทย์แผนไทยเพื่อคลายกล้ามเนื้อตัวเองนะคะ ใช้การนวด การประครบการอบเพื่อช่วยในการคลายกล้ามเนื้อนะคะ ทีนี้มองไปที่ว่าการอบ การนวดมันต้องใช้เวลา 1 เทสหนึ่งครั้งที่ทำมาทำการดูแลสุขภาพเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่กับคุณหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยใช้เวลาถึงชั่วโมง 45 นาทีชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้ว แต่รู้สึกดีกับการให้บริการครั้งนั้นๆนะคะถึงต่อเวลาในการให้บริการับบริการ ตอนนี้ก็จะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ออกมานะคะอย่างรูปประครบที่บอกว่า เวลาไปหาคุณหมอแผนไทยแต่ละแต่ละครั้งเราต้องใช้การประครบอยู่ที่ 15 นาทีถึง 20 นาทีบวกนวดนวดอีกนะคะชั่วโมงกว่าวาแต่ตอนนี้คือ รูปประครบถูกพัฒนานะคะก่อนหน้านี้นะคะรูปประครบจะถูกพัฒนาเป็นรูปประครบหน้า เพราะว่ารูปประครบเนี่ยอพอประครบไปที่ผิวแล้ว ทำไมผิวพรรณถึงเป่งปังถึงมีน้ำมีนวลเราก็เลยพัฒนารูปประครบเนี่ยให้มามีสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงหน้ามากยิ่งขึ้น ลดสิวมากยิ่งขึ้น หรือว่าลดริ้วรอยมากยิ่งขึ้น พัฒนาจากรูปประคบให้เป็นรูปประคบหน้าช่วยใช้ในการลดริ้วรอยเพื่อใช้ในการลดสิวทำให้หน้าขาวใส ก่อนหน้านี้เราพัฒนารูปประคบตัวมาสู่รูปประคบหน้านะคะ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นไปตามความต้องการรูปประคบหน้าเนี่ยจะถูกสนองให้กับคนที่รักสวยรักงาม แต่กลับมากับคนที่เป็นปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับกล้ามเนื้อสำหรับคนยืนนานๆเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นะคะ ก็จะเป็นพนักงานแบงค์สังเกตไหมว่าพนักงานแบงค์จะนั่งตลอด คุณครูจะยืนทั้งวัน หลาย ๆ คนจะทำงานบนความเครียด ถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ของประเทศไทย เราก็ทางานหนัก อยู่กลางแดด ยกของหนัก ทุกอย่างล้วนมาจากพฤติกรรม การทำงานที่มีผลต่อกล้ามเนื้อ แล้วก็พอมีผลต่อกล้ามเนื้อทำให้เกิดความไม่สบายใจ ก็ทำให้การมีสุขภาพดี ก็ถดถอยลงนะคะ ทีนี้เราก็เลยมองเห็นแล้วว่าหลายคนต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ สำหรับการดูแลสุขภาพ แต่ไม่ต้องการให้เสียเวลาอิมีอะไรบ้างทำให้เราเห็นในท้องตลาดจะมีแผ่นประครบทั่วไป แต่แผ่นประครบราคาแพงมากข้างในเป็นอะไรเรายังไม่รู้เลยนะคะ ราคาอยู่ที่ถ้าเป็นแผ่นประครบสำหรับออฟฟิศซินโดมอยู่ที่พันสองแพงมาก คราว 900 กว่าบาท 600 กว่าบาท แล้วแต่ทีนี้เรามองว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ก็ยังมีความจำเป็นต่อคนที่มีปัญหาสุขภาพ เราก็ไปส่งเสริมให้กับประชาชนเนี่ยนะคะ ไปผลิตผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมา โดยที่สมุนไพรที่ใช้ที่อยู่ในข้างในนะคะ เราก็หาในบริเวณหมู่บ้านของชุมชนแห่งนั้นเพื่อที่จะช่วย ลดต้นทุนไม่ต้องเพิ่มต้นทุนมาก เพื่อให้เขามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองนะคะ จากลูกครคบที่ต้องใช้เวลาชั่วโมง 20 นาที หรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมง แล้วแต่แต่กลับมาเป็นแผ่นประครบที่มีสมุนไพรอยู่ข้างในนะคะ ก่อนหน้านี้ลักษณะของแผ่นประครบเราจะต้องนึ่ง แล้วก็มาวางบริเวณของบาหลังเข่าแล้วแต่ส่วนที่จะวางนะคะ แต่ความไม่สะดวกก็มาละ เวลาเราวางเราต้องมาเสียเวลานอนแทนที่จะได้ทำความสะอาดบ้านไปพังๆก็ทำไม่ได้แล้วต้องมาเสียเวลานอน แรกๆก็ทำให้ ดูแลสุขภาพโดยการใช้แผ่นประครบเอามานึ่งเอามาใช้กับตัวเอง เพราะหลังๆมามีความรู้สึกว่ามันเสียเวลา แล้วมันทำอย่างอื่นไม่ได้ การดูแลสุขภาพโดยวิธีนี้ก็ห่างออกไปนะคะ หลังจากนั้นเราลองมองไปซิว่าเอ๊ะคนพวกนี้เขาต้องทำต้องการทำงานไปด้วย มีเวลาน้อยมากที่จะต้องมาเสียเวลากับเรื่องนี้ เราก็เลยมองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ถูกพัฒนาจากแผ่นประครบขึ้นมานะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเรียกว่าแผ่นประครบที่เป็นลักษณะการมัดไว้กับกล้ามเนื้อได้ ตัวแผ่นประครบนี่เราสามารถมัดไว้กับกล้ามเนื้อได้ บริเวณของท้องบริเวณของหลังบริเวณของเข่า ท้องหลังไม่เป็นไร เพราะเรามีเอวที่สามารถใช้มัด ใช้มัดใช้ผ้าใช้แรปติดได้ แต่พอมาเข่าเนี่ยโอ้มัดยังไงมันก็ไม่ได้เพราะเนื่องจากเขาเราจะต้องมีการขยับอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราพัฒนาจากแผ่นประครบตัวนี้นะคะ ให้มาสู่เป็นแผ่นแปะต่ออีก แผ่นแปะตัวนี้มีอะไรบ้าง ตัวแผ่นแปะตัวนี้นะคะ เราพัฒนามาจากแผ่นประครบเมื่อสักครู่ ที่ไม่ต้องใช้ทั้งนึ่งไม่ต้องใช้ผ้ามัด ไม่ต้องมีความหนักเราก็พัฒนามาเป็นแผ่นประครบนะคะ ตัวแผ่นนี้ทํำยังไง ตัวแผ่นนี้ก็เอามาบรรจุ ถ้าเบื้องต้นก็คือสมุนไพรที่มีรสร้อนนะคะสมุนไพรพวกนี้จะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ซึ่งเหมาะต่อปัญหาสุขภาพของคนในประเทศไทยตอนนี้นะคะ ก็มาง่ายๆนะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็จะเป็นลักษณะของการนำผงสมุนไพรที่มีรสร้อนเนี่ยบรรจุใส่คล้าย ๆ กับ ภาชนะคล้ายๆกับถุงชานะคะ แล้วก็ซีนปิด แล้วหลังจากนั้นง่าย ๆเลยเป็นลักษณะของแผ่นอเนกประสงค์ เป็นแผ่นปิดแผลอเนกประสงค์เอามาปิดไว้นะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนก่อนที่เราจะพัฒนาออกมาเป็นแผ่นตัวนี้ได้เราก็พัฒนามาหลายขั้นตอนมากนะคะ พอเราเอามาปิดแผลไว้ แผ่นตัวนี้ก็ริดไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะ เนื่องจากว่าตัวแผ่นปิดแผลที่เราใช้มีความ มีมีความโฟล์เขาเรียกว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกทำให้สมุนไพรที่เราอบ สมุนไพรที่เราอบอยู่ใต้แผ่นปิดแผลเนี่ยมันไม่ได้เกิดความร้อนเต็มที่ เราก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนได้แผ่นประครบนะคะ ที่มีแผ่นอเนกประสงค์ อันนี้ขอบอกครั้งว่าเป็นแผ่นประครบที่มีรสร้อนนะคะที่มีสมุนไพรรสร้อนแล้วใช้แผ่นปิดแผลอนอเนกประสงค์ปิดไว้ข้างบน ตัวแผ่นปิดแผลตัวนี้นะคะจะมีความสามารถพิเศษตัวหนึ่งก็คือว่าอากาศจะเข้าไปน้อย พอมันปิดเสร็จแล้วมันจะทำให้ผงสมุนไพรเนี่ยเกิดความอุ่นจากอุณหภูมิที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะ มาสัมผัสกับ ผลผงสมุนไพรที่อยู่ในถุงถุงชาคล้ายๆถุงชาเนี่ยนะคะทำให้ถุงชาเนี่ยก็มีปฏิกิริยาไม่ต่างอะไรกับแผ่นประครบที่เราไปนึ่ง แต่อันนี้เราไม่ต้องนึ่งนะคะเราใช้ความร้อนจากร่างกายเอามาเอามาคล้ายๆกับนึ่ง สมุนไพรที่อยู่ในแผ่นเนี่ยนะคะ แล้วก็ ทำให้เกิดการคลายกล้ามเนื้อได้ แล้วตัวแผ่นตัวนี้มีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าถ้าผู้ใช้มีการขยับกล้ามเนื้อนั้นอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะทำให้แผ่นปิดแผลนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างเช่นคุณมีอาการออฟฟิศซินโดมนะคะออฟฟิศซินโดมกล้ามเนื้อบ่าแข็งมาก นั่งทำงานต่อเนื่อง 2-3 ชั่วโมง บางคนเนี่ยต่อเนื่อง8ชั่วโมงข้าวไม่กินไม่เบรกนะคะเพราะทำงานค้างไว้ อันเนี้ยทำให้แผ่นปิดแผลมีประสิทธิภาพน้อย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีการขยับ อย่างเช่น กลุ่มที่ใช้แผ่นปิดแผลใช้แผ่นแผ่นประครบแล้วก็ทำงานบ้านไปในตัวนะคะ เมื่อไหร่ที่ร่างกายมีการขยับตัวค่ะตัวกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะสร้างความร้อนออกมา ยิ่งร้อนยิ่งกล้ามเนื้อที่คลายความร้อนออกมามากเท่าไหร่ทำให้ประสิทธิภาพของแผ่นสมุนไพรเราเนี่ย ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้แหละที่เราพัฒนามาจากลูกประครบที่ต้องเสียเวลาถึงชั่วโมง ชั่วโมงครึ่ง มาเป็นแผ่นประครบที่ต้องความไม่สะดวกในการใช้แล้วก็ขยับมา แล้วก็ต้องนึ่ง ต้องเสียเวลาในการนึ่งต้องเสียเวลาในการนอน นอนเพื่อที่จะประครบมัน ตอนนี้ก็ได้แผ่นสมุนไพรปิดกล้ามเนื้อช่วยลดการอักเสบ โดยที่ไม่ต้องนึ่งโดยที่ไม่ต้องนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องใช้วัสดุอุป ปกรณ์อะไรมากมายแล้วใครก็สามารถใช้ได้นะคะ ในออฟฟิศก็ใช้ได้อยู่บ้านก็ใช้ได้นะคะ แต่ก็ฝากนิดนึงว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีการขยับกล้ามเนื้อนะคะ ก็จะทำให้แผ่นสมุนไพรตัวเนี้ย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมนะคะ ที่เราพัฒนามาจากรูปครบตัวที่มีความยุ่งยากต้องเสียเวลาต้องมานั่งให้บริการนะคะ ขยับมาที่คุณสามารถเก็บไว้ที่ซื้อ เก็บไว้ที่บ้านได้ หรือทำผลิตเก็บไว้ที่บ้านได้ และหลังจากนั้นก็เอามาใช้ได้เลยที่ไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานใส่ไว้แปะไว้หรือใส่ชุดทำงานก็สะดวกสบายค่ะ อันนี้เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งที่ อยากจะนำเสนอช่วยในการคลายกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็ลดการอักเสบค่ะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ